这选择太多了，你能为我推荐一个当地美食吗？好的，先生。大多数外国人都选择泰式炒面。好的，我明白了。你用泰语叫它什么？我们叫它“ก๋วยเต自面。 สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่ 2 นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขายอาหาร นักท่องเที่ยวอุทานออกมาว่ามีอาหารให้เลือกมากมาย จึงขอให้คนขายอาหารช่วยแนะนำอาหารอร่อยๆของร้านให้ คนขายอาหารบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทย นักท่องเที่ยวตอบรับและถามว่าอาหารนั้นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คนขายอาหารบอกว่าหนุยโซเตไต ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่าก๋วยเตี๋ยว ผัด ไทย สำหรับประโยค这选择太多了 你能为我推荐一个当地美食吗？แปลว่าโอ้โห มีอาหารให้เลือกมากมาย คุณแนะนำอาหารอร่อยของไทยให้หน่อยได้ไหมครับคำว่าเจอแปลว่านี้คำว่าเจอแปลว่าตัวเลือกคำว่าห่แปลว่าเกินคำว่าัวแปลว่ามากคำว่าละแปลว่าแล้วคำว่า นิแปลว่าคุณหรือเธอ คำว่าหนังแปลว่าสามารถหรือได้ คำว่า เวยแปลว่าเพื่อหรือสำหรับ คำว่า หัวแปลว่าฉัน คำว่า่เจียนแปลว่าแนะนำคำว่าอีเกในกรณีนี้แปลว่าหนึ่งอย่างคำว่าตั้งตีแปลว่าท้องถิ่นคำว่าช食แปลว่าอาหารอร่อย คำว่าแปลว่าไหมสำหรับประโยค好的先生大多数外国人都选择泰式炒面แปลว่าได้ค่ะคุณลูกค้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบผัดไทยค่ะ คำว่า好的先生แปลว่าได้ค่ะคุณ คำว่า大多数แปลว่าส่วนใหญ่ คำว่า外国人แปลว่าชาวต่างชาติ คำว่า都 แปลว่าทั้งหมด คำว่าเเียจอแปลว่าเลือกคำว่า จีไถ่สไตล์แปลว่าไทยสไตล์ คำว่าเฉาเมียนผัดหมี่เมื่อรวมกับคำว่าไทยสไตล์จะหมายถึงผัดไทย สำหรับประโยค好的我明白了แปลวว่า โอเคครับ ผมเห็นแล้ว ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับคำว่า好的แปลวว่าดีแล้วหรือโอเคคำว่า我แปลวว่าฉันคำว่า明白แปลวว่าเข้าใจคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า用แปลว่าใช้คำว่า泰语 แปลว่าภาษาไทย คำว่า เจียว แปลว่าเรียกคำว่า จีบมัน แปลว่ามัน คำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค我们叫他แปลว่า ชื่อภาษาไทยคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ซึ่งคำแปลตามตัวอักษรคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยค่ะคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่าเจแปลว่าเรียกคำว่า他แปลว่ามันคำว่า ียแปลว่าตามตัวอักษรคำว่ายีแปลว่าแปลคำว่า就是แปลว่าก็คือคำว่า海式炒面ซึ่งมีความหมายว่าไทแปลว่าไทยสไตล์หรือแบบไทย และคำว่า炒面แปลว่าผัดหมี่